เอาแล้วไงโอ้บอดโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมเอางบมา 300 บาทนะเพื่อนๆ ไม่มีเทคนิคอะไรมานะครับ มาเล่นมั่วๆซั่วๆนะ งั้นผมขอลงไปที่แดงนะครับเอาอินหมดหน้าตากเลยนะฮะเอาอินที่แดงนะฮะ มาครับลุ้นกันครับ ตาที่หนึ่งนะครับผม ไป let's go ยังไงครับเอียดเคสิบชนสิบอ้าว น้ำเงินหนึ่งสี่แต้ม โยนดีมีลุ้นนะฮะอ้าว สวยครับ สวยครับเยยดเค่ตาแรกนะฮะสามร้อยบาทนะครับผม โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปเหลือ 285 นะครับ เล่นสีแดง โดนเปอร์เซ็นต์เป็นปกติอยู่แล้วนะเพื่อนๆ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 5แต้มแดง3แต้มเย็ดเค เอาแล้วไงโอ้บอดเย็ดคกเจ็ดแต้มครับ โอ้โหแม่งห้าแต้มนะ ถ้าแม่งจั่วมาแบบสามสามแต้มหรือสี่แต้มคือแม่งเก้าหลังนะครับแต่แม่งทะลึ่งจั่วห้ามานะฮะไปครับ แดงมาดีครับ อัดแดงกันต่อไป อัดแดงต่อไป แต่รอบนี้ขอติดเสมอไว้หน่อยละกันนะเพื่อนๆ ไปครับ เล่นแดงครึ่งกองครับ เล่นเสมอไปอีกร้อยหนึ่งครับ เล่นแดงห้าร้อยครับ เก็บทุนที่เหลือไว้ตาต่อไปนะ ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับมาโชกครับ ตาที่สามครับเฮ้ยอุ้ยปอกเก้าเย็ดเข้ปอกเก้าอู้หูหน้าปอกแปดชนว่ะ อุตส่าห์เล่นเสมอไว้แล้วหน้าแปดหมื่นกันนะเพื่อนๆโอ้โห น่าเสียดาย ออกน้ำเงินนะครับ รอบนี้ อัดแดงไปครับ ไม่รู้ ปิงปองหรือเปล่า อัดแดงไปครับ เล่นเสมอไว้ 40 บาทนะเพื่อนๆมาดูกันครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ อยากได้โปรลับไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินด้วยนะเพื่อนๆรับโปรลับเลยทันทีนะฮะ มาครับ รอบนี้เล่นแดงไปห้าร้อยเสมอไปสสี่ิบสองชนสองอีกแล้วห้าชนห้าโอ้โหหกแต้มมีงานเย็ดเคแล้วแม่งไม่จั่วด้วยสีแดงนะฮะโอ้ มีงานจัดนะ โอเคนะครับ ผมสำหรับวันนี้นะครับ งบของเรานะครับสามร้อยทยานสู่พันหนึ่งนะครับ ไม่ยอมเลิกเองแหละก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครมีเทคนิคดีๆ แนะนำกันได้นะครับผม ำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ใครอยากได้โปรลับอย่าลืมไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายจ้า